ความหมายของความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสารสนเทศ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงสิทธิ์ในการควบคุมข้อมูลของตนเอง ที่จะเลือกเปิดเผยข้อมูลให้กับผู้อื่นหรือไม่ก็ได้ค่ะ สิทธินี้จะได้ครอบคลุมทั้งปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองค์กรต่างๆ ภัยคุกคามที่มีต่อความเป็นส่วนตัว อันเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีมากมายขึ้นเรื่อย ๆ นะคะ จนทำให้พื้นที่ความเป็นส่วนตัวที่แบ่งกั้นจากโลกภายนอก เริ่มลดน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลมากขึ้นสำหรับภัยคุกคามบางชนิดทำให้ข้อมูลส่วนตัวกลายเป็นข้อมูลสาธารณะไปในที่สุดค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศก็ต้องระวังในการป้อนข้อมูลส่วนตัวเข้าสู่ระบบเพื่อลดปัญหาที่อาจจะตามมานะคะ